สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับอีกครั้ง ก่อนที่เราจะเริ่มกัน เราอยากขอบคุณการสนับสนุนจากทุกคน เป้าหมายของไซทุโก คือการทำให้ทุกคนสามารถศึกษาจิตวิทยาได้ค่ะ ทีนี้ก็มาเริ่มกันเลย โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในโรคทางจิตที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในโลก มันสามารถทำให้คุณสูญเสียเรี่ยวแรงที่จะทำสิ่งต่าง ๆ แล้วยังส่งผลให้คุณมองตัวเองในแง่ลบ และทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง นี่คือเหตุผลที่คุณต้องนึกไว้เสมอค่ะ ว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียว มีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณอยู่หากคุณต้องการ ถึงแม้การขอความช่วยเหลือจะเป็นก้าวแรกของการรักษา แต่หนทางการรักษาบางครั้งก็ช่างยาวไกลและยากมากค่ะ คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณ กำลังดีขึ้น แต่ละวันอาจดูเหมือนกันไปหมดจนคุณมองไม่เห็นความแตกต่าง ไม่เป็นไรค่ะ พวกเราไซทุโกมีเจ็ดสัญญาณที่บ่งบอกว่าสุขภาพจิตของคุณกำลังดีขึ้น ก่อนเราจะเริ่มกันพวกเราอยากบอกว่า วิดีโอนี้ถูกสร้างเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้ต้องการแทนที่การวินิจฉัยทางการแพทย์ ถ้าคุณสงสัยว่าคุณอาจป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ พวกเราขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ 1. มีอาการฉุนเฉียวน้อยลง คุณมีความอดทนมากขึ้นหรือเปล่าคะหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้า คืออาการหงุดหงิดง่าย คุณอาจโมโหใส่คนอื่น หรือรู้สึกว่าแม้แต่สิ่งเล็กๆ ก็ทำให้คุณหงุดหงิด นั่นก็เพราะอาการหงุดหงิดง่าย มักบ้าพร้อมกับโรคซึมเศร้า มันมาจากความรู้สึกกังวลและมองไม่เห็นหนทาง เพราะงั้นสัญญาณที่บอกว่าคุณอาการดีขึ้น ก็คือเมื่อคุณมีความอดทนมากขึ้นค่ะ 2. ความสะอาด มีความเปลี่ยนแปลงในการดูแลตัวเองของคุณหรือเปล่าคะหนึ่งในสัญญาณที่มงบอกว่าคุณอาการดีขึ้น คือการรักษาความสะอาดค่ะ มันอาจมองไม่เห็นในช่วงแรก แต่วันหนึ่งคุณจะพบว่าตัวเองดูดีขึ้น ผิวคุณส่องประกายตามธรรมชาติ และประกายตาของคุณก็ไม่เฉื่อยชียต่อไป มันไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันเดียว แต่เป็นผลมาจากการที่คุณค่อย ๆ กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งค่ะ 3. ทำงานบ้านที่ค้างไว้ คุณได้กลับมาทำงานบ้านที่ค้างไว้แล้วใช่ไหมคะ บ่อยครั้งเมื่อคุณมีอาการซึมเศร้า คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้า อาการไม่มีแรงจะทำอะไรเลย อาจทำให้แผนหลายอย่างของคุณต้องชะงักลง เพราะงั้นถ้าคุณพบว่าตัวเองกำลังทำงานที่ข้างค้างอยู่มากขึ้น มันก็อาจเป็นสัญญาณว่าอาการของคุณดีขึ้นค่ะ 4. มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ คุณกลับมาวาดภาพหรือเต้นอีกครั้งหรือเปล่าคะ อีกสัญญาณที่บอกว่าคุณอาการดีขึ้น คือการที่คุณกลับมาสนใจงานอดิเรกและกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีอาการซึมเศร้า คุณอาจพบว่าตัวเองเหนื่อยมาก และไม่มีแรงทำอะไรที่คุณเคยชอบเลย ความสนใจที่คุณมีต่องานอดิเรกกิจกรรมเข้าสังคม และเป้าหมายของคุณอาจลดลง เพราะงานนี้สัญญาณที่บอกว่าอาการของคุณดีขึ้น ก็คือการที่คุณรู้สึกตื่นเต้น และมีแรงทำสิ่งที่คุณสนใจอีกครั้งค่ะ 5. นิสัยการกินเปลี่ยนไป คุณเริ่มกินมากขึ้นหรือเปล่าคะ หรือน้อยลงนิสัยการกินที่เปลี่ยนไปอาจหมายถึงอาการของคุณกำลังดีขึ้น ถ้าคุณสูญเสียความอยากอาหารเมื่อมีอาการซึมเศร้า สัญญาณของอาการที่ดีขึ้น อาจเป็นการที่คุณกลับมาอยากอาหารอีกครั้ง แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าคุณพบว่าตัวเองกินอาหารเป็นจำนวนมากเมื่อมีอาการซึมเศร้า การควบคุมตัวเองได้อาจเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะคะ 6. มีสมาธิมากขึ้น คุณสามารถทำงานได้นานขึ้นหรือเปล่าคะ โรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการในสมองคุณ โดยเฉพาะความสามารถในการตัดสินใจและสมาธิ ถึงแม้ยาจะถูกบอกว่ารักษาอาการซึมเศร้า การศึกษาพบว่ามันไม่ได้ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการ หรือความสามารถในการเข้าใจ เพียงแค่ช่วยปรับอารมณ์ก็เท่านั้น ในขณะเดียวกันด้วยการแก้ไขปัญหา และการบำบัดพฤติกรรมด้านความเข้าใจ คุณอาจเริ่มสังเกตเห็นสมาธิและการตัดสินใจที่ดีขึ้นค่ะ 7. มองตัวเองดีขึ้น คุณใจดีและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าคะ หนึ่งในลักษณะที่โหดร้ายที่สุดของโรคซึมเศร้า คือมันกระทบวิธีที่คุณมองตัวเอง โดยการชี้ข้อบกพร่องของคุณ และทำให้คุณเชื่อว่าตัวเองไร้ค่า ไม่มีความสามารถหรือไม่ดีพอทำให้คุณติดอยู่ในวังวนของโรคซึมเศร้า แต่เมื่อเริ่มกลับมามีความเห็นใจให้กับตัวเอง การมองเห็นคุณค่าในตัวเองจะเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้คุณมองตัวเองในแบบที่ดีขึ้นค่ะ ถึงแม้คุณจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นในตอนนี้ แต่โรคซึมเศร้าจะไม่คงอยู่ตลอดไปค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้ช่วยคุณได้บ้าง ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่อยากต้องการมันนะคะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่าเราโพสต์วิดีโอใหม่ค่ะ ข้อมูลอ้างอิงและงานวิจัยที่ใช้ในวิดีโอนี้จะอยู่ในคำอธิบายนะคะ ขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ